我曾经过你，因为我也相信。สวัสดีค่ะ วันนี้ก็อยู่กับช่องพิกหวานสายสลอนะคะ ทุกคนค่ะ ห่างหายไปนานมาก เนื่องจากน้องนั้นไปยกหน้ามาค่ะ ยกทั้งหน้าเลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋า มาค่ะวันนี้เราก็อยู่กับพี่กิเลนนะจ๊ะ ทุนเราวันนี้ก็แค่ 100 บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่จ๋า เราจะเบ็ดแค่ตาและ 1 บาทเท่านั้นนะจ๊ะ ดูสิ จะเป็นอย่างไรนะจ๊ะ โอ้โหเสียงดิฉันแบบ ไม่ดีเลยนะ เสียงแม่นะแม่เสียงแม่นะแม่มาดีเลยกะเจ้า ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ กับก้ p 7899 ค่ะ ดิฉันกลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะมาค่ะ ไม่รอช้าแล้วค่ะ เราก็ไปกันเลยที่ 80 เอ้ย 50มูลก่อนแล้วกัน เบาจยิงูอยากให้หน้าใหญ่ๆจังเลย เอามาอีกดิอ่าแค่นี้แล้วนะพอละ ดูนะคะ ทุนน้อยเราจะแบบปังไม่ปังเดี๋ยวต้องรอชมกับพี่พี่จ๋า สำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะพิกวันก็มีกิจกรรมให้เล่นนะคะ ทุกคนค่ะแค่กดไลค์คลิป แล้วก็กดไลค์คลิป 5 คลิปค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ติดตามยินนุชนะคะ แล้วก็แคปหน้าจอส่งให้แอดมินได้เลยค่ะทุกคนจะได้รับเครดิตฟรีทุกคนเลยนะคะ ไม่ว่าลูกค้าเก่าหรือ ลูกค้าใหม่มาแล้วไหมจ๊ะไอ้ยา เสียงยิงนุชก็คือยังไม่มาเลยนะจ๊ะ ตั้งแต่ฝนตกไม่รู้มันหายไปไหนนะคะยิงนุชก็งงเหมือนกัน วายเข้าแล้วไป สวยงาม 6 บาท สวย เอมากเอมาแถวสามลูกพี่ โอ้โห บวกเข้านะเจ้า เป็นอย่างกระเจ้า ไหลยาวๆไหลวยาวลูกพี่เออโอ้โหเจไม่เข้าแถวหนึ่งครับ เป็นยังไงล่ะ ไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้นะจ๊ะพี่จ๋าเราเอาแบบกำไรแบบพอเหมาะพอควรพอนะคะทุกคนค่ะ เราจะไม่โลภมากเด้อบอกใครบอกดิฉันนี่แหละจ้าหน้ากากต้านไวรัส แต่เธอน่ารักนะต้านไม่ไหวนะจุบุจุบุโอ้โหวายเข้าละแม่ ไม่เป็นงานเลย อันนี้ก็เป็นของค่าย PG เช่นเคยนะคะพี่พี่จ๋ายังไงก็ฝากไว้ด้วยเด้อ ดูเซเราจะได้ how much 53 บาทนะจ๊ะไม่เป็นไรถือว่าโอเคอยู่เราเบ็ดแค่บาทเดียวนะ ได้กำไรร้อยหนึ่งลูกค้าก็ดิฉันก็ชิ่งแล้วล่ะแม่ อีกปดหมุนโดยโอ้โหถังเงินไม่เข้าแถวสามแล้วมั้งเอ้ยวุดวิดซะจริงละพี่จ๋า เจมาสวยงาม2บาท40 โอ้โหหมดแล้วอ่ะ ขอ 2 บาทได้พอหรือจะซื้อดี ใจไม่กล้าพอ อย่าพึ่งนะหญิงนุชนะ เอ้ย พี่กวานเด้อ ำไรดิฉันเลยหายไปแล้วนะแม่นะโอ้โห เอไม่เข้าครับ2บาทนี้ไปเร็วเลือกเกินเด้อ ันกระสงกระใสว่าต้องไปหนึ่งบาทแล้วมั้งเนี่ย โอ้โหทุกคนค่ะบ่ไหวเจ้าบ่ไหวเจ้า เอาใหม่ ซิปมา โอ้โหซิปไม่เข้า ไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้อย่างที่บอกนั่นแหละค่ะ ท่านผู้ชมจ๋า Oh my god Oh my god เหลือ 24 บาทแล้วแม่จ๋าตาตาตาดาดาดาดำถาดำถาดำ อุตส่าห์เล่นเกมโปรดยังแบบเออมาอีกตัวเดียว ว่างขนาดนี้ไม่เข้าก็ไม่จะว่ายังไงแล้วนะจ๊ะราไม่เข้าเช่นเคย เข้ามาเหอะโอ้โหเดี๋ยวจะเอาหัวโขกโต๊ะสักที หวายเข้ายังไม่มีอะไรมาแบบ แม่จะโว้ย พระพุทธธรรมพระสงฆ์สิบเจ็ดบาทสุดท้าย โอ้โห เจ๊ไม่เข้าวายเข้าขนาดนี้ละห้าสิบแปดบาทฉันหมุนเอง ไม่เป็นไรนะคะ เราทุนน้อยเราไม่ได้แต่เราก็ไปสู้เกมอื่นนะคะทุกคนค่ะ พี่ขอเติมแค่ตาละหนึ่งร้อยบาทพอ เกมละหนึ่งร้อยบาทพอเด้อแม่เด้ออืม อ้ยเสียงใน้ฉันก็หายไปหมดแล้ว โอ้โห วายอยู่อย่างไกลอีกนิดเดียวเอง อย่าลืมนะคะกิจกรรมแจก เครดิตฟรียังแจกอยู่นะคะ เฉพาะ คลิปนี้เท่านั้นนะคะทุกคนค่ะ หมดแล้ว หมดแล้ว โอเคค่ะทุกคนค่ะ เสียก็แจกได้ก็แจกยังไงก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้คลิปด้านล่างนะคะ เป็นกำลังใจให้พิกหวานสายสล็อตด้วยนะจ้าสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ